วัสดีค่ะในโมดูลที่7นะคะเรื่องของการวางแผนการผลิตและการจัดการการผลิตที่เราได้เรียนไปแล้วโมดูลนี้เราก็คุยกันถึงเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะซึ่งนักศึกษาเองก็จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิต ซึ่งได้แก่ผังโรงงาน ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบคุณภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเด็นแรก เรื่องของการวางผังโรงงาน องค์กรก็จะจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการผลิตได้ จากการวางผังโรงงานที่เหมาะสมกับกระบวนการการผลิต การผลิตแบบ mass production หรือแบบ job shop ก็จะมีหลักการในการวางผังโรงงานที่แตกต่างกันนะคะสำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องของการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิต เราได้เรียนรู้วิธีการพยากรณ์ความต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนทรัพยากรในการผลิตด้วยเทคนิคแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ naive method ซึ่งเป็นการพยากรณ์แบบคงที่ การใช้วิธี moving average วิธี weighted moving average หรือวิธี exponential smoothing นะคะ ซึ่งเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆนี้ องค์กรสามารถนำซอฟต์แวร์ เช่น Microsoft Excel มาเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างโมเดลในการพยากรณ์ได้ด้วยค่ะ ประเด็นที่ 3 เรื่องของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตนะคะ ในประเด็นนี้องค์กรต้องชัดเจนว่าองค์กรของตัวเองจะใช้ระบบการควบคุมการผลิตแบบใด ระหว่างระบบการไหลของน้ำในอ่าง ระบบผักหรือระบบดึง เพราะระบบการควบคุมการผลิตที่แตกต่างกัน จะมีวิธีการในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะ ประเด็นที่ 4 เรื่องของการควบคุมคุณภาพ ของกระบวนการและผลิตภัณฑ์นะคะ ผู้เรียนก็ได้ทำความเข้าใจกับความหมายคุณภาพ และเห็นถึงวิวัฒนาการของนิยามคุณภาพด้วย ตั้งแต่การที่ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชันได้ ตามสเปคที่ลูกค้ากำหนด ไปจนถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการแฝงของลูกค้าให้ได้ ความท้าทายขององค์กรก็คือ การบริหารจัดการคุณภาพของทั้งกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ค่ะ ประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆ คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรในยุคนี้ไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยมองแต่ผลกระทบ ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจได้แต่เพียงมิติเดียวแล้วนะคะ ปัจจุบันประชากร ชุมชน ซึ่งเป็นลูกค้าขององค์กร ได้ให้ความสำคัญต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สังคมมากขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ แต่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนแล้วค่ะ